ลิปนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกันนะคะ ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนขึ้นชื่อว่า เป็นสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลที่เฉพาะเหมาะสมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้ดูแลผู้สูงอายุขาดจรรยาบรรณในการดูแลก็ย่อมส่งผลเสียต่อผู้สูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปจรรยาบรรณในแต่ละบุคคลนั้นจะประกอบไปด้วยด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรู้ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม ด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม หลักจรรยาบรรณการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา และใจ ความกตัญญูกะตะเวที การมีระเบียบวินัย อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ความเสียสละ ความอุตสาหะ หรือความพยายามอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี การเคารพในสิทธิของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง และดูแลผู้สูงอายุด้วยใจรัก และศรัทธาในการดูแลอยู่เสมอ บทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ มีความสำคัญมาก ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งกายและใจ จะได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างเข้าใจ ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุมีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ การดูแลทำให้ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เช่น การให้กำลังใจ การทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง การดูแลเรื่องโภชนาการ และการดูแลสุขอนามัย การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมสนับสนุน ความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และการประคับประคองร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุนั่นเอง เริ่มที่คำแรกนะคะ ผู้สูงอายุ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโคเรชะหรือว่าถ้าเราจะบอกว่า คนชรานะคะก็จะมีความเป็นทางการน้อยลงมาหน่อยนะคะก็จะใช้คำว่าโทชิโยริโทชิโยริแปลว่าคนชรา ถัดมานะคะคำว่าคนที่อายุมากกว่านะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโทชิเอะโทชิเอะ แปลว่าคนที่อายุมากกว่าถัดมาคำว่า คนแก่นะคะ อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสุภาพหน่อยๆนะคะ จะใช้คำว่าโลจิน โลจิน แปลว่า คนแก่ถัดมานะคะคำว่าคุณลุง หรือว่าคุณป้านะคะ จะใช้คำว่าโอจิซัง แปลว่าคุณลุง ส่วนคุณป้า ก็จะใช้คำว่าโอบาซัง อีกครั้งนะคะ โอจิซัง หรือว่าโอบาซัง แปลว่า คุณลุงหรือว่าคุณป้า ถัดมานะคะคำว่าคุณตา หรือว่าคุณยาย อันนี้ระวังนะคะ จะต่างจากคำเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะคำว่าคุณตาจะใช้คำว่าปุจี้สั่งจะเป็นเสียงยาวนะคะ ส่วนคำว่า คุณยาย จะใช้คำว่าโอบ้าสั่งอีกครั้งนะคะุจจี้สั่งหรือว่าโอบ้าสั่งแปลว่า คุณตาคุณยายค่ะ ถัดมานะคะคำว่า สังคมผู้สูงอายุนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโคเรชไกโคเรชไกแปลว่า สังคมผู้สูงอายุ ถัดมานะคะ ความเอาใจใส่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโคโคโรซึไกโคโคโรซึไกแปลว่า ความเอาใจใส่ค่ะ ัดมาคำว่าความรับผิดชอบนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า เซกินิงกัง เซกินิงกัง แปลว่า ความรับผิดชอบ ต่อมาคำว่าศิลธรรม หรือว่า จรรยาบรรณนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า รินดิ รินลิศิลธรรม หรือว่า จรรยาบรรณค่ะ ต่อมาคำว่า อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโคชิกาฮิคุยโคชิกาฮิคุยแปลว่า อ่อนน้อมถ่อมตน ถัดมาคำว่าความเสียสละนะคะ ใช้ว่ายิเซยิเซแปลว่าความเสียสละต่อไปคำว่าความพยายามนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโดเรียกุ โดยเรียกกุแปลว่า ความพยายาม คำสุดท้ายนะคะ การให้กำลังใจ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า โอเอนโอเอนแปลว่า การให้กำลังใจค่ะ